ปลี่ยนไฟล์เอกสารบนกระดาษตัวนี้ให้กลายเป็นข้อความและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างง่ายดายเรามาดูกันว่าวิธีการทำนั้นเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วไปชมกันนะครับ ำหรับวิธีการในแอปพลิเคชัน Line บน iPhone หรือว่า iPad สามารถทำหลักการเดียวกันได้เลยนะครับขั้นตอนก็คือให้เปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราถ่ายรูปเอกสารนะครับที่เราต้องการที่จะสแกนเข้าไป ถ้าจะให้ดีครับ แนะนำว่าให้วางตรงกับพื้นนะครับแล้วก็ทำการถ่ายรูปมา แนะนำว่าถ่ายให้ได้ชัดที่สุดนะครับหลังจากได้รูปที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นครับไปที่แอปพลิเคชัน Line ครับเข้าไปในห้องแชทสักคนหนึ่งก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นกดไปที่การส่งรูปภาพนะครับ หลังจากนั้นแท็บที่รูปภาพ 1 ครั้งแท็บที่รูปภาพตัวนี้คือเรายังไม่ส่งเพียงแค่มันจะขึ้นหน้าต่างพรีวิวขึ้นมานะครับจากนั้นให้เลือกที่เมนูด้านล่างสุดครับที่เป็นรูปอักษรตัว A แล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่รอบๆนะครับแตะบริเวณนั้น ระบบก็จะทำการตรวจหาข้อความนะครับ ซึ่งถ้าตรวจพบแล้วก็จะเลือกเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะคัดลอกนะครับเลือกไปที่เมนูคัดลอก จากนั้นเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับ จะนำไปวางที่แอปพลิเคชันโน้ตหรือแอปพลิเคชันอะไรอื่นๆ ก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งข้อความที่ได้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับ ยังไงเราก็ไปลองอ่านเทียบกับเอกสารต้นฉบับอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปมาชมวิธีการบนเครื่อง Mac กันนะครับว่าทำอย่างไรบ้าง หลักการจะมีความคล้ายคลึงกันครับ สิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือ เป็นไฟล์ของรูปภาพนะครับ เราสามารถใช้ iPhone ในการถ่ายมาก็ได้นะครับ แล้วก็ส่งมาในไลน์หรือว่าส่งผ่านช่องทางไหนก็ได้ ขอให้มีไฟล์ต้นฉบับเป็นรูปภาพก็ได้ นอกจากนี้ครับเรายังสามารถนำไฟล์ PDF มาแปลงก็ได้นะครับ ใช้เทคนิคเดียวกันเลย เพราะบางครั้งนั่นไฟล์ PDF นะครับเราจะไม่สามารถที่จะคัดลอกข้อมูลได้ หรือบางไฟล์นะครับที่ส่งเป็นข้อมูลเอกสารมา จะสามารถคัดลอกไปได้ แต่ว่าพอเวลาเราคัดลอกจากไฟล์ PDF แล้วมันค่อนข้างที่จะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของสระและก็พยัญชนะวรรณยุกต์ต่าง ๆนะครับ มาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับอันดับแรกครับทำการคัดลอกจากไฟล์รูปที่ส่งมานะครับให้คลิกที่ไฟล์รูปนั้น 1 ครั้งครับ จากนั้นพอหน้าต่างแสดงรูปภาพขึ้นมาในลักษณะนี้ ให้เลือกไปที่เมนูสแกนเทคนะครับอยู่บริเวณมุมขวานะครับจากนั้นระบบก็จะทำการสแกนเอกสารเหล่านั้นมานะครับ ก็จะตรวจสอบดูว่าข้อความในเอกสารนั้นมีอะไรบ้างนะครับ เราก็จะเห็นข้อมูลเหล่านี้ และเราสามารถที่จะคัดลอกข้อความทั้งหมดได้นะครับ เลือกไปที่เครื่องหมาย Copy นะครับหรือว่าเครื่องหมายคัดลอกครับ จากนั้นเราก็นำไปวางที่เอกสารต่างๆ หรือว่าในโน้ตนะครับเราก็สามารถทำได้ ทั้งนี้เราก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะครับว่าข้อความที่ได้มานั้นเป็นยังไง ่อไปมาดูในฝั่งของไฟล์ PDF กันบ้างนะครับทำหลักการเดียวกันเลย เปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมา นะครับ เลือกไปที่เมนูการ Capture Screen ครับ จากนั้นครับไฮไลท์ทำ Screen Capture ในบริเวณที่ต้องการนะครับ พอทำ Screen Capture เสร็จปุ๊บ เอาคลิกรูปภาพขึ้นมาในลักษณะนี้ ใช้หลักการเดียวกันเลยครับ ก็คือเมนูการ Scan Text พอสแกนเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ข้อความครับ แล้วเราก็คัดลอกข้อความเหล่านั้นครับ ข้อดีในการสแกนไฟล์รูปภาพ แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเทกนะจะดีกว่าบางกรณีนะครับยกตัวอย่างไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับผมจะสามารถคัดลอกไปยัง โน้ตได้เลยโดยตรงนะครับก็คือเราทำการไฮไลท์แล้วก็เราทำการวาง แต่ว่ามันก็จะมีข้อผิดพลาดเห็นไหมครับ ตรงนี้สระพวกวรรณยุกต์ต่างๆนะครับมันจะมีการกระโดดนะครับจะมีพวกอักษรวงกลมขึ้นมาอะไรเงี้ยตำแหน่งมันก็จะไม่ค่อยเข้านะครับแต่หากเราใช้หลักการเปลี่ยนรูปภาพเป็นเทกนะครับข้อความที่ได้นะครับจะมี ความแตกต่างกันนะครับตำแหน่งของวรรณยุกต์นั้นจะตรงมากกว่านะครับ ซึ่งวิธีนี้ถือว่าจะมีความแม่นยำแล้วก็สะดวกมากยิ่งกว่านะครับ เห็นวิธีกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน Line นะครับทั้งบน iPhone iPad iPhone iPad นั้นจะทำในลักษณะเดียวกัน ส่วนเครื่อง Mac แล้วก็เครื่อง Windows ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line บน PC จะใช้ลักษณะหลักการเดียวกันเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนไฟล์เอกสารณ ปัจจุบันนะครับจากไฟล์เอกสารที่เป็นแผ่นๆแบบนี้ ให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพก่อน และหลังจากนั้นเราส่งเข้าไปในระบบ หรือว่าถ้าเรามีไฟล์ PDF ต่างๆ เราก็สามารถแคปเจอร์ออกมา เพื่อจะใช้ลายนั้นสแกนข้อความข้างในเอกสารเหล่านั้น แล้วก็จะแปลงมาเป็นข้อความ เราสามารถนำไปใช้งานต่อ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกแล้วก็ง่ายมาก ๆ เลยนะครับต้องบอกเลยว่าวิธีการนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์ข้อความเหล่านั้น ซ้ำๆ ไปซ้ำ ๆมานะครับ ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะครับยังไงถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคใหม่ ๆ มานำเสนอให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go